จะพูดถึง LB ก่อนนะคะ คือที่แบบว่ามีคนถามเรื่อง LB เรามีมีมีคำถามแบบเยอะมากที่แบบเอ่อเม้นมาหาหอมนะคะ แต่ว่าบางคนเนี่ยหอมก็ตอบไม่ได้ทุกข้อความเอาเป็นที่สำคัญแล้วกันนะคะทำไมกิน LB แล้วยังหิวอยู่ อ่า LB เนี่ยนะคะ ไม่ได้ทำให้คุณไม่กินข้าวนะคะ เราไม่เคยสนับสนุนให้คุณอดอาหาร แต่ LB เนี่ยคุณสมบัติช่วยให้คุณกินน้อย เพราะว่าเรามีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสรรพคุณของเราทำอะไรที่ทำให้เรากินน้อยนะมีโฆษณาการอะคนนั้นตะบองเพชรตะบองเพชรตะบองเพชรคือ LB เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ธรรมชาติทั้งหมดเลย แล้วเราไม่เอาเคมี เรามาพูดถึงเคมีก่อนว่า เคมีมันมีผลยังไง เคมี ที่ที่เราโยโย่โยโย่กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการกินเคมีเข้าไป เพราะว่าเคมีเนี่ยทำให้เราไม่หิวบางคนเนี่ยนะคะเป็นเคสถึงขนาดที่ว่าเห็นข้าวแล้วรู้สึกคลื่นไส้เลย มันมีความรู้สึกว่าไม่อยากกินยังไงก็ไม่อยากกินแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราไม่กินเลย คุณจะไม่มีวิตามิน ไม่มีเกลือแร่ไม่มีพลังงานฉะนั้นร่างกายมันก็จะหิวโหยพอวันหนึ่งที่คุณกินอะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยระบบเผาผลาญมันจะผิดร่างกายมันฉลาดมากนะคะเวลาที่คุณกินอะไรเข้าไปปุ๊บมันจะเก็บกัก อาหารแล้วมันไม่เผาผ่านแล้ว นั่นก็เลยทำให้คุณมีผลว่าทำไมคุณโยโย่กินอะไรต่อให้คุณไดเอทขนาดไหน มันก็ไม่ลงออกกำลังกายทำไมออกแล้วออกอีกมันก็ไม่ลง นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้หอมถึงลงมาเล่นตลาดธรรมชาติ เพราะว่าหอมอยากให้กินยังไงก็ตาม ต่อให้คุณกินหลายเม็ด มันก็ไม่มีการโอเวอร์โดสโอเวอร์โดสคืออะไร ถ้าสมมติว่าคุณกินของที่มันมีเคมีเยอะๆเนี่ยที่มันมีสารอันตรายอ่ะ วันนี้นะคะเด็กไม่เข้าใจเรื่องของการกินผลิตภัณฑ์ ยาลดความอ้วน พอกินปุ๊บแล้วรู้สึกว่า เฮ้ย ลดเยอะก็อยากกินอีก พอกินอีกมันโอเวอร์โดสสุดท้าย เสียชีวิตเพราะยาลดความอ้วน ฉะนั้นวันนี้เราลงมาเล่นตลาดธรรมชาติ นั่นหมายความว่าคุณจะกิน LB ปึกคุณจะกิน LB เยอะขนาดไหนก็ตามนะคะสุดท้ายมันไปบำรุงในร่างกายของคุณ มันทำให้คุณเนี่ยกินข้าวหรือกินอะไรได้น้อยกว่าปกตินั่นเอง